ระบบของสี ระบบของสีมีอยู่ 2 ระบบดังนี้ 1. ระบบสีแสง light color ระบบสีแสงหรือสีฟิสิกส์นั้นเกิดในปี คศ1660 โดยเซอร์ไอแซคนิวตันได้ทำการทดลอง ให้แสงอาทิตย์ส่งผ่านแท่งแก้วสามเหลี่ยมพริซึม แสงที่ตกกระทบบนจอรับจะเป็นสีรุ้ง หรือสเปกตรัมประกอบด้วยแถบสี 7 สี สายตามนุษย์ สามารถรับรู้ได้ 6 สี คือ สีม่วง สีน้ำเงิน สีเขียว สีเหลือง สีแสด และสีแดง นักวิทยาศาสตร์ ได้กำหนดแม่สีแสงไว้ 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน หรือ RGB เมื่อนำแม่สีมาผสมกันจะเกิดสีขั้นที่ 2 ดังนี้ สีแดงผสมสีเขียว เป็นสีเหลือง สีเขียวผสมสีน้ำเงิน เป็นสีฟ้า สีน้ำเงิน ผสมสีแดง เป็นสีแดงอมม่วง หากนำแม่สีทั้งสามผสมกันจะได้สีขาว การผสมสีวิธีนี้เรียกว่า วิธีบวก additive 2. ระบบสีวัตถุธาตุ pigment color ระบบสีวัตถุธาตุเป็นระบบสีที่เกิดขึ้นจากการผสมกันของเนื้อสี โดยมีการผสมกันบนวัตถุรองรับสี สีประเภทนี้ได้แก่ สีน้ำสีฝุ่น สีน้ำมัน สีอะคริลิก เป็นต้น ในระบบนี้จะเกี่ยวข้องกับการผลิตกราฟิกงานพิมพ์ ซึ่งจะมีแม่สีขั้นที่1คือ สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน โดยคุณสมบัติของแม่สีคือ จะไม่สามารถหาสีอื่นๆ มาผสมเป็นแม่สีได้ โดยเมื่อนำมาผสมกัน จะเกิดสีขั้นที่ 2 ดังนี้ สีแดง ผสมสีเหลือง เป็นสีส้ม สีเหลืองผสมสีน้ำเงินเป็นสีเขียว สีน้ำเงิน ผสมสีแดงเป็นสีม่วง หากนำแม่สีทั้งหมดมาผสมกันจะได้สีดำ การผสมสีแบบนี้เรียกว่าวิธีลบ subtractive ในงานออกแบบทั่วไป หากเราต้องการให้งานแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือจอภาพที่ใช้เครื่องฉาย เราจะใช้ระบบสีแบบ RGB หรือแบบสีแสงในการทำงาน เพราะหน้าจอคอมพิวเตอร์ใช้ระบบการฉายภาพจากแสง หรือจุดแสงบน RGB ตัวอย่างเช่น การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย แต่ถ้าต้องการทำงานสำหรับสิ่งพิมพ์โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ หนังสือ ฉลากสินค้า ป้ายโฆษณา จะต้องกำหนดค่าสีเป็น CMYK ซึ่งเป็นค่ามาตรฐานสำหรับงานพิมพ์ เมื่อเริ่มทำงานควรตั้งค่าระบบสีให้สอดคล้องกับประเภทงานที่จะทำ จิตวิทยาของสี สี มีความสำคัญในการถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆ ไปยังผู้ดูได้ สีเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและวัฒนธรรม จะเห็นได้ว่า ความรู้สึกสนุกสนาน ความรัก ความเศร้า สามารถแสดงออกได้ด้วยสี จนทำให้สีบางสีเป็นสีแห่งความรัก หรือเป็นสีที่บ่งบอกอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ได้ เช่น สีขาวหรือสีดำเมื่อนำมาใช้เป็นสีของเครื่องแต่งกายในบางวัฒนธรรมจะหมายถึงความตาย ความทุกข์และความเศร้าโศก นอกจากจะใช้สื่อถึงอารมณ์แล้ว ยังสามารถเป็นสื่อเกี่ยวกับขนาด ระยะทางและการเคลื่อนไหวได้ นักจิตวิทยาได้พยายามศึกษาเรื่องอิทธิพลของสีที่มีต่อความรู้สึกของมนุษย์ไว้มากมายสำหรับหลักการเลือกสีเพื่อสื่อถึงความรู้สึกแก่ผู้ดูมีดังนี้ สีแดงเป็นสีที่มีความร้อนแรงมากที่สุด มองเห็นได้รวดเร็วที่สุด จึง มักเลือกให้เป็นสีสำหรับดึง ดูดความสนใจมากที่สุด สีแดงให้ความรู้สึกของการมีพละกกำลัง ความก้าวร้าว รุนแรง รวดเร็ว และปราดเปรียว สีแดงเป็นสีที่ให้ความรู้สึกรักชาติ ความเป็นชาตินิยม และเป็นสัญญลักษณ์ของความรัก ตลอดจนอารมณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับความเร่าร้อน ความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท และอันตราย สีน้ำเงิน เป็นสีที่มีความสว่างสีต่ำให้ความรู้สึกเยือกเย็นเงียบสงบ ความรับผิดชอบ ความจริงใจ สีน้ำเงินเข้มมักเป็นสีที่นักบริหารชั้นสูงเลือกใช้ เครื่องแต่งกายที่ใช้สีน้ำเงินอ่อน หรือสีฟ้าทำให้รู้สึกถึงความสะอาด ความเย็น ความผ่อนคลาย สีเหลืองเป็นสีที่มีความสว่างสูง สีเหลืองสดใส เป็นสีของดวงอาทิตย์ ให้ความรู้สึกอบอุ่น ความสนุกสนานร่าเริง ความใหม่ ความทันสมัย สุขภาพที่ดี แต่ถ้าเป็นสีเหลืองมน จะให้ความรู้สึกถึงความขี้ขลาด ความอ่อนแอ โรคภัยไข้เจ็บ สีเขียวเป็นสีที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับสีน้ำเงิน คือ ผ่อนคลาย สงบ ให้ความรู้สึกสดชื่น ความมีชีวิตชีวา การเติบโต ความเป็นธรรมชาติ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สีม่วงเป็นสีที่มีอำนาจ มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ สีม่วงให้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ ความหรูหราโออาและความน่าประทับใจ เพราะเป็นสีที่มีส่วนผสมกันระหว่างสีแดงและสีน้ำเงิน สีขาวเป็นสีที่มีความสว่างสูงสุด ให้ความรู้สึกโปร่งเบาบริสุทธิ์ละเอียดอ่อน ความดีงาม ความมีคุณธรรม การใช้ธงขาวจะหมายถึงการยอมแพ้สงบศึก ในบางประเทศใช้สีขาวแสดงถึงความเศร้าโศกและการพลัดพราก สีดำเป็นสีที่มีความสว่างดำมืดที่สุด ให้ความรู้สึกสลดหดหู ลึกลับ น่ากลัว ชั่วร้าย ความเป็นอมตะ ในบางประเทศ ใช้สีดำแสดงถึงความเศร้าหมองและความตาย นักออกแบบ จึงควรเลือกใช้สีให้เข้ากับงานที่จะออกแบบ โดยคำนึงถึงความรู้สึก อารมณ์ร่วม และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผู้ชมเป็นสำคัญ